พันธมยังอนัตตลักษณะสุดตังพนามเสเอวเมสุตัง เอตังสมยังภะกวามาราณสิยังวิหารติอิสิปัตเนมิกดาเยตัตระโคภะกวาปัญจวัคคียภิกขุอามันเตสิ รูปังพิกเวอนัตตา รูปัญจหิดังพิกเวอัตตาอภวิสะ นายิดังรูปังอาบาทายสังวัตยะลาเพทาจารูเปเอวังเมรูปังโหตุ เอวังเมรูปังมาโหสิทิยาสมาจะโคภิกเวรูปังอนัตตา ตาสมารูปังอาบาทายสังวัตตินาจลปฏิรูเปเอวังเมรูปังโหตุเอวังเมรูปังมาโหสิติเวดนาอนัตตา เวดนาจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสา นายิดังเวดนาอาบาทายสังวัตยา ลาเพทาจเวทนายะเอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาโหสิติ ยาสมาจะโคภิกขเวเวทนาอนัตตา ตาสมาเวทนาอาบาทายสังวัตติ นาจาลปฏิเวทนายาเอวังเมเวทนาโหตุ เอวังเมเวทนามาโหสิติ สัญญาอนัตตา สัญญาจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสานา ยิดังสัญญาอาบาทายาสังวัตยาลาเพทาจะสัญญายาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาอาโหสิติยาสมาจะโคภิกเวสัญญาอนัตตา ตาสมาสัญญาอาบาทายาสังวัตตินาจลาปฏิสัญญาญาเอวังเมสัญญาโหตุเอวังเมสัญญามาโหสิติ สังขารานตตาสังขาราจดังพิกเวอัตตาอภวิสังสุนาจิดังสังขาราอาบาทายสังวัตยุง ลาเพทาจะสังฆาเรสุ เอวังเมสังฆาราหุนตุเอวังเมสังฆารามาเฮสุนเตยาสมะจะโคภิกเวสังฆาราอนัตตาตาสมาสังฆาราอาบาทายสังวตันติ นาจลาปฏิสังฆาเรสุ เอวังเมสังฆาราหุนตุเอวังเมสังฆารามาอเฮสุนเตวิญญาณังอนัตตา วิญญาณังจะหิดังพิกเวอัตตาอภวิสานายิดังวิญญาณังอาบาทายาสังวัตเตยาลาเพทาจาวิญญาเนเอวังเม นังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิเติยาสมาจาโคภิกเววิญญาณังอนัตตาตาสมาวิญญาณังอาบาทายาสังวัตตินาจาปฏิวิญญาเน เอวังเมวิญญาณังโหตุเอวังเมวิญญาณังมาอโหสิเติ ตังกิงมัญญาธาภิกเวรูปังนิจังวาอนิจังวาติอนิจังพันเตยัมปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยัมปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมัง กาลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซเมอัตตาติ โนเยตังพันเตตังกิงมัญญาตาภิกเวเวดนานิจาวาอนิจาวาติอานิจาพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุง เอตังมะมะเอโสหามัสมิเอโสเมอัตตาติโลเหตังพันเตตังกิงมัญญาธาปิกเวสัญญานิจาวาอนิจาวาติอานิจาพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมัง ตัลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหามัสมิเอโซเมอัตตาติ โนเฮตังพันเตตังกิงมัญญาคาภิกขเวสังฆารานิจาวาอนิจาวาติอานิจาพันเตยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติดุขังพันเต ยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมนุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโซหมัสมิเอโซเมอัตตาติโนเฮตังพันเทตังกิงมัญญาธาภิกขเววิญญาณังนิจังวาอนิจังวาติอานิจังพันเทยามปนานิจังดุขังวาตังสุขังวาติ ดุขังพันเตยามปนานิจังดุขังวิปริณามธรรมังกาลังนุตังสมานุปัสสิตุงเอตังมะมะเอโสหมัสสมิเอโสเมอัตตาติโนเฮตังพันเตตาสมาติหาภิกขเวยังกินจิรูปังอติตานากตาปัจจุปนังอาชตังวาบหิทาวา โอลาลิกังวาสุขุมังวาทีนังวาปนิตังวายันดูเรสันติเกวาสับังรูปังเนตังมะมะเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาติเอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะกัตบัง ยากาจิเวดนาอติตานากตปัจจุปนาน อาชตาวามหิทาวาโอราลิกาวาสุขุมาวาทีนาวาปณิตาวายาดูเรสันติเกวาสับบาเวรนาเนตังมะมะเนโซหามัสมินาเมโซอัตตาติ เอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะดัตถบัง ยากาจิสัญญาทิตานากตปัจจุปนังอาชตาวาบหิทาวาโอลาริกาวาสุขุมาวาหินาวาปนิตาวายาดูเรสันติเกวาสัปาสัญญาเมตังมามะเนโสหามัสมินาเมโสอัตตาต เอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายดัตถบังเยเกจิสังขาราติตานังกตาปัจจุปนาอาจตาวาบหิทาวาโอราริกาวาสุขุมาวานีนาวาปณิตาวาเยดุเรสันติเกวาสัเมสังขารา เนตังมะมะเนโสหมัสมินะเมโสอัตตาติ เอวะเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายะดัตถบังยานินจิวิญญาณังอติตานากตปัจจุปนัง อาชตังวาบหิทาวังโอลาริกังวาสุขุมังวาทีนังวาปณิตังวายานดูเรสันติเกวา สัพพังวิญญาณังเนตังมะมะเนโสหมัสมินาเมโสอัตตาติ เอวเมตังยะธาภูตังสัมมปัญญายดัตถบัง เอวังปัสสังทิขเวสุตวาอริยสาวกนรูปัสมิงปินิบินติ เวดนายปินิบินติ สัญญายปินิบินติ สังฆาเรสุปินิบินติวิญญาณสมิงปินิบินตินิบินดังวิรัจติวิรากาวิมุจติวิมุตตสมิงวิมุตตมิติญาณังโหติขีนาจาติภูสิตังพระมจริยังกาตังกรณียังนาปรังอิทัตายาอิปจานาติติ อิรัมโวจะภะกวาอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุภะกวโตภาสิตังอภินันดุงอิมาสมิงจัปนาวยาการณสมิงพันยมาเนปัญจวัคคียานังภิกขุนังอนุปารายาอาสเวหิจิตานิวิมุตติงสุนติ